สวัสดีค่ะแอดมินแอร์นะคะจากเพจแวนการ์ดการ์ดชอปกลับมาพบกันอีกแล้วเนี่แล้ววันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เพื่อนๆหลายคนเรียกร้องกันนะคะว่าแบบเหมือนทางร้านเรามีจ่ายเงินมีวิธีจ่ายเงินได้หลายช่องทางเนาะไม่ว่าจะเป็นโอนเงินหรือว่าทรูวอลเล็ตนะคะซึ่งทรูวอลเล็ตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกสบายเลย ซึ่งหลาย ๆเพื่อนๆหลายๆ คนเนี่ยยังไม่รู้ว่า ทำยังไง แล้วแบบอยากให้สอนวิธีโอนเงินผ่านทางทรูวอลเล็ตนะคะ วันนี้แอดก็เลยจะมาสอนวิธีง่ายๆในการ โอนเงินผ่านช่องทาง True Money Wallet กันละกัน เริ่มต้นด้วยแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะก็ True Money Wallet นะคะเพื่อนๆก็แค่โหลดแอปพลิเคชันนี้มา แล้วก็สมัครลงทะเบียนตามที่ตามที่มันขึ้นมาให้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลอะไรต่างๆนะคะ เสร็จแล้วมันก็จะมีหน้าแอปพลิเคชันหน้าแรกอันนี้เลย นี่นะคะก็จะมีหลายอันมีทั้งเติมเงินเข้าบัญชีโอนเงินสแกน แล้วก็จ่ายเงินนะคะนี่ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆจะโอนเงินก็คือเนี่ยค่ะก็คือคลิกที่ไอคอนอันที่2นะคะ ที่วงไว้เลยที่ปุ่มโอนเงินปุ่มนี้นะคะพอคลิกไปปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยระบบก็จะแสดงยอดเงินคงเหลือภายในบัญชี Wallet ของเพื่อน ๆนะคะ และหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆ คลิกที่ บัญชีผู้รับนะคะเป็น True Money Wallet เลย หลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆ กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับนะคะ โดยถ้าเกิดเป็นของทางร้านเราก็จะมีบอกไว้ให้แล้วนะคะ ถ้าเกิดเป็นทางเทพช็อป ก็เข้าไปดูในช่องทางการจ่ายเงินด้วย True Money Wallet เลย หรือว่าถ้าเกิดซื้อทางเพจนะคะก็แล้วแล้วก็บอกทางแอดมินมาว่าจะสายทาง True Money นะแอดมินก็จะบอกเบอร์โทรไปนะคะ ก็ให้กรอกเบอร์โทรนั้น ลงไปตรงนี้ได้เลย พอกรอกเสร็จปุ๊บก็ให้ใส่จำนวนเงินนะคะ แล้วก็มีข้อความถึงผู้รับนะคะ ก็จะใส่ข้อความอะไรก็ได้ก็อย่างเช่นแบบซื้อการ์ดทางเพจ Facebook อันนี้หรือว่าซื้อการ์ดทาง t a p ช็อปคอมนะคะแล้วก็เป็นชื่อเพื่อนๆก็ได้นะคะ หรือเป็นชื่อ Facebook อะไรก็ใส่มาได้เลยอ๋อพอใส่เสร็จแล้วอย่าลืมกดปุ่มโอนเงินเลยนะคะ หลังจากนั้นระบบก็จะขึ้นข้อมูลที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะคะมาให้เราตรวจสอบความถูกต้องเลย ก็เพื่อให้เพื่อนๆ ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ ก็อันนี้ก็ดูให้ชัวร์นะคะว่าจำไอเบอร์โทรศัพท์นี้ถูกต้องแล้วนะคะ เพราะถ้าเกิดแบบไม่ถูกต้องเนี่ยทางร้านก็จะไม่ได้รับเงิน ก็จะไม่สามารถส่งสินค้าให้เพื่อนๆได้นะคะต้องบอกว่าอันนี้สำคัญมากเลย ส่วนข้อความก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะ ว่าใส่อะไรมาก็ขึ้นให้ถูก แล้วก็ยอดเงินที่จะโอนนะคะ ทั้งหมดนะคะอันต้องบอกก่อนอันนี้เป็นแค่โมเดลคือแอร์ทำรูปไปให้ดูเฉยๆนะคะ ก็จำนวนเงินก็จะไม่ตรงกับของเพื่อนๆ เพื่อนๆที่สั่งซื้อของจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ใส่มาตามนั้นได้เลยนะคะ พอใส่เสร็จปุ๊บก็ยืนยันการชำระเงินเลย หลังจากนั้นระบบก็จะส่งรหัส SMS นะคะ ซึ่งเป็นรหัส OTP มาที่เบอร์เบอร์โทรศัพท์ที่เพื่อน ๆลงทะเบียนไว้กับ True Money Wallet นะคะ อันนี้เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยเนาะ ว่าแบบ เหมือนเราเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์นั้นจริงๆหรือเปล่านะคะ ก็พอหลังๆ หลังจากที่เพื่อนๆได้รับ SMS ยืนยันแล้ว ก็ให้กรอกข้อมูล OTP ที่ระบบให้มานะคะทาง SMS ทางนี้เลย แล้วก็กดยืนยัน OTP เลย เมื่อยืนยันรหัส OTP แล้วนะคะ การโอนเงินระหว่าง เพื่อนๆ แล้วก็ทางร้านก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะ แล้วก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้มาให้เลย ก็คือรายละเอียดที่โอนเงินไปเมื่อกี้นะคะ ก็ให้เพื่อนๆ กดบันทึกใบเสร็จไว้ เพื่อจะได้แบบบันทึกเป็นหลักฐานไว้ว่า เรามีการโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะพอเพื่อนๆ กดบันทึกใบเสร็จนะคะ ก็จะมี รูปแบบนี้นะคะ รูปใบเสร็จแบบนี้อยู่ในเครื่องโทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆเลย หลังจากนั้นเพื่อนๆก็แค่ส่งรูปนี้นะคะมาที่เพจของเราก็ถ้าเพื่อนๆสั่งของใน t a p ช s h o p c o m นะคะก็คือให้ส่งรูปสลิปเนี้ยก็คือแนบมาในหลักฐานการโอนแล้วก็แจ้งชำระเงินนะคะ แต่ถ้าเกิดแบบสั่งของในเพจนะคะก็คือแค่ส่งรูปใบเสร็จเนี้ยมาให้ที่แอดมินในเพจนะคะ ทางข้อความเพจที่คุยกันได้เลย แล้วก็บอกว่าอ่ะจ่ายเงินแล้วเรียบร้อยในออเดอร์อันไหนที่ที่เราสรุปกันเรียบร้อยก็แค่นี้เพื่อนๆก็สามารถรอรับของที่เราจะส่งไปให้ถึงบ้านตามที่อยู่ที่ให้ไว้เลยนะคะ ส่วนวิธีเติมเงินเข้าบัญชี True Money Wallet ของเพื่อนๆนะคะ ก็ง่ายๆเลย ก็จากเมื่อกี้นะคะ แทนที่เราจะกดปุ่ม โอนเงินนะคะ เห็นปุ่มเพื่อนๆเห็นปุ่มแรกไหมคะข้างๆก็คือเติมเงินเข้าบัญชีนะ ก็แค่คลิกแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่มันขึ้นมาได้เลยนะก็ง่ายๆแค่นี้นะคะ นี่ก็เป็นวิธีเติมเงินแล้วก็วิธีใช้ True Money Wallet ในการโอนเงินเพื่อซื้อสินค้าต่างๆนะคะน่ก็หวังว่าจะเพื่อนๆจะเข้าใจแล้วก็แบบสามารถทำได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะ โอเค สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของแอร์แล้วค่ะ ต้องลาไปก่อนและ ไปพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะ บ๊ายบาย